อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย มาขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยเนาะวันนี้เราจะเล่นเกมกีเรนนะผมชื่อเกมเกมกีเรนอยู่ในค่าย PG นะะมาผมวันนี้เราจะเริ่มต้นที่แบตสามสิบนบผมมาดูกันว่าจะเข้าดีขนาดไหนนะจ๊ะมา เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ รุยเลย มาผมซื้อฟีเจอร์อยู่ที่ 2,000 นะผมสอผม2,000 โอเคผมบวกตัวคูณขึ้นมา2แล้วก็เริ่มรอบไปอีก2รอบนะครับผมเป็นคูณ3แล้วก็7รอบโอเคไปดูว่า7รอบนี้จะได้เท่าไหร่นะลุยไปเลยฟรีไปอีก1รอบนะครับผมอ่าหยุนหยวนไปครับเพื่อนๆมาลุย ขอแบบหนักๆหน่อย เออ สวยงามแบบนี้โอ้ยคูณ4แล้วเอ๊บสวย เอมาคิวก็ได้ เออสวย อ่าเป็นเรื่องหลัเม็ดนี้โอ้โหวายเชื่อมตรงนี้โอ้โหคิวไหลไปคูณโอ้โหสามร้อยหกสิบเข้ามาแล้ว โอ้โหดอกนี้ครับผมเข้ามาที่เจ็ดร้อยสสามิบสามนะ โอเครู้กันไปต่อเลยผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน เกมนี้นะผมช่วงเวลาเนี่ย เล่นดีนะ เล่นแตกดีนะ ช่วงทุ่มสองทุ่มนะ หรือว่าก็สามทุ่มเล่นอีกทีนึงก็มาช่วงประมาณเอ่อดึกๆเลยนะ เที่ยงคืนฝ่าฝ่าลองดูนะผมท่านผู้ชมโอ้โหได้มาสองพันแปดนะฮะเ มาลุยกันไปต่อเนื่องเลยแล้วกัน มา หลักการการซื้อนะผมหลักการการซื้อผมไล่จากสูงลงมาต่ำนะ หลายคนเข้าใจผิดนะเวลาชอบซื้อชอบซื้อจากต่ำขึ้นสูงนะผม ผมแนะนำให้ผมเล่นตามก็คือว่าสูงมาต่ำนะผมเล่นจากสูงมาต่ำนะลองไล่ดูลองไล่ดู โอ้โหเกือบเกือบโอ้โหสวยเจเม็ดนี้ เคมาต่อเลยไหมโอ้โหไม่มานะ จีสวยเจมา หมดตัวเล่นเออได้รอบมาอีกหนึ่งรอบครับผู้ชมไหลกันไปต่อเนื่องเลยนะ จ๊ะชีสวยงามเม็ดนี้สี่ห้าครับผม ต่อด้วยไงง่องเนี้ยไม่มาแต่เคมาแทนเปลี่ยนเคเป็นวายหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะผม โอ้โหโอเคครับลุยกันไปต่อเลยผมได้รอบฟรีมาอีกหนึ่งรอบครับผมปั่นกันไปยาวๆเลยผมเกมนี้นะ ปั่นกันไปยาวเลยครับผมวิธีกตาการเข้านี่คือว่ามีมากมากครับผมมีเป็นหมื่นหมื่นวิธีเลยนะ โอเค ตอนนี้เราอยู่ที่คูณ19 แล้วนะผมผู้ชม ได้รอบฟรีมาอีกจำนวนหนึ่งรอบนะจ๊ะไหลกันไปเลยสามรอบสุดท้ายว่าไงหนู โอเค เออหนึ่งร้อยสี่สี่โอ้โห เหมือนจะมาสุดแต่ก็ยังมาไม่สุดนะผมไป เออสวยงามเม็ดนี้เค เออสองหกสี่ต่อด้วยอะไรสวยงามจ้าแล้ว เปลี่ยนเนี่ยเป็นวายแล้วสองเป็นวายสิบลงมาโอ้โหไม่ลงนะผมเป็นนี้ว่าสี่พันห้าหรือเรื่องเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราได้โอ้โหกำไรแล้วนะ สวยงามจ้าอยากตามก็สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะอยากตามสามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะ ลองเล่นดูครับผมเทคนิคนี้ลองเล่นดูนะไล่จากเป็ดสูงลงมาเป็ดต่ำนะ ผมลองไล่ดูเนาะโอเคก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเนาะกดด้านล่างนี้ผมสนใจเล่นทีเดียวผมสามารถคลิกด้านล่างนี้ผมวาร์ปไปได้เลย โปรตอนนี้กำลังมาแล้วผมฝาก 200 รับไปเลย250แบบฟรีๆ เลย พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ ขอทุกคนโชคดีนะ ตามผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะ ตามผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน